สำหรับประโยชน์ masing-masing 100บบ h t แปลว่า คนละ 100 บาท คำว่ามาซิงมาซิงแปลว่า แต่ละคน ตัวเลข100 อ่านเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 100สำหรับประโยค apakah ada batas waktunya แปลว่า มีการจำกัดเวลาในการชมหรือไม่ คำว่า apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่คำว่า ada แปลว่า มีคำว่า batas แปลว่าจำกัดคำว่า waktunya แปลว่า เวลานั้น ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า waktu แปลว่า เวลา และมีการเพิ่มปัจจัยเนี่ยต่อท้ายเพื่อบอกว่า เวลานั้น ในที่นี้ก็คือเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์